ในวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำปฏิเสธกับโครงสร้างประธานบวกกริยา être และคำคุณศัพท์ ให้สังเกตว่า ne point pas วางระหว่างกริยา être ที่กระจายเป็นการปัจจุบัน ฉันไม่สวย je ne suis pas belle ฉันไม่รวย je ne suis pas riche ฉันไม่จน Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas intelligente.